ฐานการโพสนะคะเราก็ไปที่ปุ่มไอคอนนะคะที่เป็นรูปสัญลักษณ์ที่เป็นรูปดินสอนะคะเราก็สามารถที่จะเขียนข่าวการประชาสัมพันธ์สินค้าต่างๆ หรือว่าการประชาสัมพันธ์ข่าวอัปเดตของร้านเรา หรือว่าในธุรกิจเรากิจกรรมได้นะคะอ่ะทีนี้เนี่ยเรามาลองดูวิธีการแล้วก็ขั้นตอนต่างๆอ่ะเราก็วิธีการเหมือนกันเลยค่ะ เหมือนที่เราทำในเว็บเลย มีการเขียนหัวข้อเรื่อง แล้วก็มีการให้ใส่รูปภาพแล้วก็การเขียนข่าวสั้นๆนะคะ อย่างอันนี้นะคะเราลองเขียนข่าวสั้นๆนะคะ สมมติว่าเป็นการประชุม การประชุมผลงานวิจัยเรื่องราวนะคะ เราก็ จากนั้น เราก็สามารถที่จะปรับแต่งเป็นตัวหนา เป็นตัวเอียง หรือว่าใส่หมายเลขต่างๆ หรือแม้กระทั่งการใส่ลิงก์นะคะ เราก็สามารถที่จะใส่ได้รวมถึงการใส่รูปภาพนะคะอ่าเราก็สามารถที่จะใส่รูปภาพที่เรามีอยู่ในเครื่องของเราได้ ก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการนะคะ จากนั้นก็กดเสร็จสิ้นอ่านี่เนี่ยตำแหน่งรูปภาพก็จะมาอยู่บริเวณที่เราเลือกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ ตอนนี้ก็กำลังอัปโหลดรูปภาพ ในหน้าบล็อกนี้อยู่ระหว่างนี้เราก็ลองจัดการแก้ไขคำนะคะที่ผิดเดี๋ยวเราลองดูสิอ่าก็เป็นตัวหนาเห็นไหมคะก็รอโหลดอัปโหลดไฟล์สักครู่นะคะ ล์เล็กหรือไฟล์ใหญ่ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะ อาจจะเขียนหัวข้อด้านบนว่า ก็สามารถที่จะลองเลือกอะไรได้ จากนั้นนะคะเราก็กดไปที่สัญลักษณ์นะคะ3จุด3จุดด้านบนนะคะ เพื่อที่จะทำการเซฟนะคะ หรือว่าทำการพรีวิวดูก่อนนะคะอันทีนี้เนี่ยเราก็จะเซฟเนาะแล้วก็กดไปที่เซฟนะคะอ่ะตอนนี้ก็บันทึก ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ ค่ะหลังจากที่เราเซฟนะคะ อันนั้นก็จะเป็นการเซฟแบบเป็นดราฟเฉยๆนะคะ เป็นเป็นร่างที่เราเขียนข่าวลงไป ต่อไปเรามาดูวิธีการที่เราจะเผยแพร่ เราจะเผยแพร่ได้ยังไงบ้างนะคะ อ่ะ ก็ไปที่เหมือนเดิมค่ะจุด 3 จุดด้านบนนะคะ อ่ะ เราก็ไปดูตัวเลือกกันก่อนว่าเราสามารถที่จะเผยแพร่ในหมวดหมู่อะไรนะคะ ถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยจะมีหมวดหมู่ใน WordPress นะคะ ที่เราเคยตั้งกันไว้แล้วนะคะ ก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะรวมถึงการตั้งรูปหน้าปกนะคะ ตั้งรูปภาพพิเศษก็ก็เลือกได้เช่นเดียวกันนะคะ ที่จะแสดงผลด้านหน้าของข่าวเรา คะตรงนี้ก็จะเห็นว่า เห็นไหมคะว่ามันจะมีคำว่าแชร์ลิงก์นะคะ อ่ะก็จะเป็น Facebook ของ CCDKM นะคะ ที่เปิดคอนเนคกันอยู่นะคะ อ่ารวมถึงการเผยแพร่ของเราเนี่ย ถ้าเกิดว่าบางบางท่านต้องการที่จะเขียนข่าวไว้ล่วงหน้านะคะ เพื่อที่จะเผยแพร่ทีหลังก็สามารถที่จะกำหนดวันนะคะในการเผยแพร่ได้ อ่าอย่างเช่นเราต้องการที่จะเผยแพร่ อ่าอย่างสมมติว่าวันนี้นะคะ อ่ามันก็จะตั้งให้มาเลยวันที่ ก็จะเป็นเวลาวันนี้เวลาเท่าไหร่นะคะ จากนั้นถ้าเกิดว่าอ่ะพรุ่งนี้ หรือว่าวันอื่นๆนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกได้ ตรงเลขแรกนะคะก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็นาทีเราก็สามารถที่จะตั้งได้เหมือนกัน อันแต่นี้เดี๋ยวเราลองตั้งเป็นวันของวันนี้ก่อนเนาะจะได้ไปดูว่าการแสดงผลเป็นยังไง วิธีการที่เราจะเผยแพร่นะคะ เมื่อสักครู่นี้ที่เราตั้งค่ากันไปเรียบร้อยแล้ว เราก็กดพับปิดนาวได้เลย่ะจากนี้ก็รอคอนเนคแป๊บนึงนะคะเห็นไหมคะหัวหัวข้อเรื่องของเราเว r ร์สเพจของเราชื่ออะไรอ่ะมันก็จะแสดงให้เราดูนะคะตรงนี้ เราก็สามารถที่จะกด แบ่งปันได้เลยหรือว่าเราจะอยากมีแก้หัวข้อเรื่องอีกนะคะ ที่เราเขียนไปแล้วก็แก้ไขได้ หรือว่าจะวิวดูก่อนก็ได้อ่ะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ลองดู คลิกดูนะคะ ว่าเป็นยังไงแต่เราก็กำลังคอนเิคแป๊บนึงอันนี้ก็จะเป็นหน้า อันนี้จะเป็นหน้าที่เป็น WordPress ของเรานะคะ ทีนี้เนี่ยเรามาลองดูนะคะว่าใน Facebook ของเราที่เราทำการแชร์ไปเนี่ยมันจะขึ้นหรือเปล่า ให้เราไปที่ Facebook Fanpage นะคะที่เรามีการตั้งค่าไว้จากนั้นนะคะลองรีเฟซแล้วก็เลื่อนดูว่าข่าวที่เราทำการแชร์จากเวิร์เพจเราจะขึ้นไหมอ่าเห็นไหมคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นข่าวที่เรา ทำการแชร์ไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ เห็นไหมคะว่าเราสามารถที่จะโพสต์ข่าว หรือว่ากิจกรรมที่เรามีการอัปเดตตลอดเวลาเนี่ยทำให้ผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าของเราเนี่ย ทราบถึงความเคลื่อนไหวในร้านค้าของเราได้ตลอดเลยเห็นไหมคะก็จะมีลิงก์ที่เป็นตัวเว็บไซต์ของเรานะคะ ให้ ผู้คนที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของเราได้อีกด้วยนะคะ ก็คือเราก็คือเข้ามาอ่านใน Facebook ของเราเนี่ยก็ยังสามารถที่จะกดเข้าไปอ่านข่าวเพิ่มเติมหรือว่าข่าวอื่นๆ ใน w o r d p r e ของเราได้ด้วยนะคะ ก็ทำให้เราได้2ต่อเลย ค่ะนี่ก็จะเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าหรือว่าลูกเพจของเรานะคะ อีกทางเลือกหนึ่งว่าไม่ได้มีแค่ Facebook นะคะในการเลือกซื้อสินค้า แต่ว่ายังมีเว็บไซต์ที่มีการบอกบอกถึงรายละเอียดต่างๆ หรือว่าข่าวกิจกรรมต่างๆนะคะอีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะ การเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการชุมชนนั้น เราควรใช้แต้มต่อที่เรามีอยู่ เพื่อสร้างประโยชน์ในการทำธุรกิจ และสร้างโอกาสในการแข่งขัน เมื่อเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ค่ะ เช่นการที่เรามีแต้มต่อในการทำ เว็บไซต์ การทำ SEO และเรื่องราวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ รับรองค่ะว่าผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์ของเราจะต้องสนใจสินค้าของเราอย่างแน่นอนค่ะ